ังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักการใช้สี แล้วก็หลักการใช้ตัวอักษรไปแล้วนะครับ อย่างที่อาจารย์บอกไปในตอนต้นว่า หัวข้อในสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะต่อเนื่องกัน 3 หัวข้อนะครับคือเรื่องของหลักการใช้สี การใช้ตัวอักษร แล้วก็ในคลิปนี้นะครับเป็นการออกแบบภาพสัญลักษณ์นะครับ ซึ่งหัวข้อแรกของการออกแบบภาพสัญลักษณ์นี่เดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความหมายแล้วก็ประเภทของภาพสัญลักษณ์กันครับ ความหมายของภาพสัญลักษณ์นะครับคำว่าภาพสัญลักษณ์เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ symbolism นะครับ symbolism ก็คือเป็นภาพที่แทนสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้จริง สรุปแล้วก็คือมันเป็นภาพที่ไม่ใช่ภาพจริง แต่ว่าเราดูปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถตอบได้ว่านั่นมันคือภาพอะไรนะครับ ภาพสัญลักษณ์เนี่ยมันก็จะถูกทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับ คือมีความซับซ้อนที่น้อยนะครับ เราสามารถตอบได้ว่านั่นคือภาพอะไรแล้วก็มีความชัดเจนนะครับ ต่อมานะครับภาพสัญลักษณ์เนี่ยเราก็สามารถออกแบบได้จากองค์ประกอบพื้นฐานอย่างที่นักศึกษาได้เรียนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจุด ไม่ว่าจะเป็นเส้นระนาบ หรือว่าปริมาตรรูปร่างรูปทรงต่างๆนะครับโดยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องมีคำพูดหรือมีข้อความอยู่ในภาพสัญลักษณ์นั้นเลยก็เป็นได้นะครับ โดยทั่วไปแล้วนะครับ ภาพสัญลักษณ์เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น 7 ประเภทนะครับ ก็จะมีพิกโตกราฟ ซิมโบลนะครับมีแมสคอตมีโลโก้ มีเลตเตอร์มาร์ก combination mark และสุดท้ายก็ trademark นะครับ อันแรกนะครับก็คือพิกโตกราฟนะครับพิกโตกราฟก็เป็นการสื่อสารด้วยภาพนะครับพิกโตกราฟเนี่ยจะไม่มีตัวอักษรอยู่ในภาพหรืออยู่ในองค์ประกอบเลยนะครับ การออกแบบพิกโตกราฟเนี่ย จะต้องมีรายละเอียดที่ไม่ซับซ้อนนะครับ เราจะพบได้มากก็คืออย่างเช่น พวกป้ายจราจรต่างๆนะครับ อย่างเช่นเวลาเราขับรถเนาะ เราเห็นป้ายนี้เราก็รู้ว่าเราต้องขับรถอย่างไรให้ถูกระเบียบนะครับ เพราะว่าพิกโตกราฟเนี่ยรายละเอียดของมันเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนค่อนข้างน้อยนะครับ เพราะว่าอะไรเอ่ย เพราะว่าถ้ามีความซับซ้อนที่ค่อนข้างมากเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้ผู้รับสารหรือผู้ที่มองเนี่ยเข้าใจคาดเคลื่อนได้นะครับ มันอาจจะทำให้เบี่ยงเบนประเด็นจากสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อความหมายก็ได้นะครับ อย่างเช่นภาพแรกเป็นภาพสัญลักษณ์ของ วงเวียนใช่ไหมครับ อันต่อมาคือจักรยานเข้าได้ไหมครับ เข้าไม่ได้ห้ามจักรยานเข้านะครับ แล้วก็อันสุดท้ายเป็นห้ามกลับรถนั่นเองนะครับ ภาพสัญลักษณ์แบบที่ 2 นะครับ เราก็จะเรียกว่าซิมโบนะครับ เราอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆนะครับ ซิมโบลเนี่ยก็เป็นภาพสัญลักษณ์ที่ไม่เน้นตัวอักษรในการสื่อความหมายนะครับ แต่ว่าสิ่งที่มันจะต่างจากพิกโตกราฟก็คือบางทีเนี่ยเราดูแวบบแรกเนี่ย เราอาจจะดูไม่ออกว่ามันคืออะไรนะครับ อย่างพิกโตกราฟเนี่ยป้ายจราจรเนี่ยเราดูปุ๊บเราก็รู้เลยเนาะว่าป้ายนั้นมันต้องการสื่อความหมายอะไร แต่อันนี้ซิมโบลเนี่ยมันเป็นการออกแบบที่ใช้รูปร่างที่มีความเป็นนามธรรมหรือว่าเป็นแอบสแต็กนะครับนามธรรมก็คือ มันอาจจะดูไม่ออกในตั้งแต่แรกที่เราดูนะครับ อาจจะต้องใช้การตีความหมายหรือว่าไปอ่านความหมายของภาพสัญลักษณ์นั้นๆก่อนนะครับ ส่วนใหญ่แล้วการใช้ซิมโบลเนี่ยก็มักจะใช้ในงานต่างๆ ตามวัตถุประสงค์นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นตาสัญลักษณ์ของบริษัทสถาบันหรือว่าองค์กรต่างๆนะครับ ภาพสัญลักษณ์แบบซิมโบลนะครับเราก็จะพบได้มากใน ตาสัญลักษณ์ที่เป็นยุคเก่าๆนะครับอย่างเช่น อย่างเช่น ตาสัญลักษณ์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันก็จะมีลักษณะที่เป็น มีเป็นลาย เป็นดอก เป็นโค้งๆ อะไรค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็มีความเป็นนามธรรม มีแอบสแต็กแล้วบางทีเราก็ดูไม่รู้ว่ามันคือดอกหรือคือใบอะไรนะครับ ต่อมานะครับ ตาสัญลักษณ์แบบที่3นะครับ เราก็จะเรียกกันว่าแมสคอต อันนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับแมสคอตก็คือเป็น ตุ๊กตานำโชคเป็นตุ๊กตาสัญลักษณ์ เพื่อที่จะใช้เป็นตัวแทนในการจัดงานหรือจัดกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับแมสคอตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้สัตว์นะครับหรือว่าใช้พืชหรือใช้สิ่งสมมุติอื่นๆนะครับ เพื่อที่จะกำหนดให้เป็นตัวแทนของการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดการแข่งขันกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะครับ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นตัวแทนของการจัดกิจกรรมในครั้งนั้นๆนะครับ อันนี้ก็เป็นแมสคอตของฟุตบอลโลกนะครับ นี่เป็นยุคเก่าๆแล้วนะครับ เห็นไหมว่า ฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะถูกจัดในหลายๆประเทศ แต่ละประเทศจะเป็นเจ้าภาพนะครับ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะออกแบบดีไซน์แมสคอตที่แตกต่างกันให้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆนะครับ อย่างภาพนี้ก็เป็นแมสคอตของงานพืชสวนโลกนะครับงานพืชสวนโลกเนี่ยมีแมสคอต2เวอร์ชันนะครับมีเป็นเวอร์ชัน2 มิติ กับเวอร์ชัน3มิติ อันบนเนี่ยเวอร์ชัน2 มิติ เป็นเวอร์ชันแรก ๆที่ออกมานะครับก็จะมีตัวการ์ตูนหลายตัวหน่อยนะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีน้องคูนใช่ไหมครับน้องคูนคือเป็นตัวที่เป็นดอกไม้สีเหลืองๆนะครับนอกจากนี้ก็มีน้องบังคุดอ่าแล้วก็มีคุณลุงด้วยมีคุณลุงด้วยมีน้องฝักบัวด้วยนะครับ ต่อมาก็มีการปรับเปลี่ยนให้มันดูทันสมัยมากขึ้นจาก 2 มิติก็กลายเป็น 3 มิตินะครับ ก็จะมีตัวแมสคอตบางตัวที่ยังคงอยู่นะครับ อย่างเช่นน้องคูนี่ยังอยู่ แต่ก็มีเพื่อนใหม่ๆมาอย่างเช่นมีดินมีน้ำ มีลมแล้วก็มีพระอาทิตย์ด้วยนะครับ ซึ่งพวกนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการปลูกพืชผักนะครับ ภาพสัญลักษณ์แบบที่4นะครับก็จะเรียกว่าโลโก้นะครับโลโก้นี่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่นักศึกษาจะต้องรู้จักนะครับ โลโก้เนี่ย เป็นภาพสัญลักษณ์ที่เน้นการใช้ตัวอักษรนะครับคือถ้าพูดถึงโลโก้ คือมันจะต้องมีข้อความมีตัวอักษรอยู่ในภาพนั้นๆนะครับ เราจะต้องสามารถอ่านออกเสียงเป็นคำๆได้นะครับหรือว่าเป็นประโยคได้ อย่างเช่น โลโก้แรกเป็นโลโก้อ่านว่าโกดักนะครับอันต่อมาเป็นซัมซุงเป็นกรีนสปอร์ต เป็น MK เลสเตอรองครับ เป็น Tesco Lotus แบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าเราสามารถอ่านออกเสียงในภาพนั้น ๆ ได้เนี่ย เราก็มักจะเรียกว่าเป็นโลโก้นั่นเองนะครับ โลโก้ก็จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวแทนของสินค้าผลิตภัณฑ์ หรือว่าบริการต่างๆ นั่นเองนะครับ อย่างต่อมานะครับ พอมีโลโก้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งจะเรียกว่า letter mark นะครับ letter mark เนี่ยจะต่างจากโลโก้แค่นิดเดียวนะครับ หลายคนอาจจะเรียกสับสนสลับกันก็ได้นะครับ letter mark เนี่ยก็จะเป็น ภาพตัวอักษรที่มีการดัดแปลงตัวอักษรใดตัวอักษรหนึ่งในภาพนั้นๆนะครับ หรือจะดัดแปลงทุกตัวเลยก็ได้จากชื่อเต็มชื่อย่อหรือว่า สโลแกนนะครับอย่างเช่นภาพแรกนี่เป็นเลตเตอร์มาร์กของซันโยนะครับตัวอักษรที่เขามีการดัดแปลงก็คือตัว n เห็นไหมครับตัว n เนี่ยจะไม่เหมือนตัวอื่นๆนะครับแคนนอนก็มีการดัดแปลงตัวตัว c แล้วก็ตัว o ด้วยเนาะตัว o มันมีลักษณะที่เป็นเอียงๆนิดนึงนะครับ ไวๆก็เป็นการทำให้ตัวอักษรแต่ละตัวเหมือนเป็นคล้ายๆเส้นหมี่นะครับมาเรียงต่อๆกันเป็นคำว่าไวๆภาษาไทย อันสุดท้ายนะครับยาโยอิก็มีการดัดแปลงตัว y ตัวแรกนะครับให้มีลักษณะเหมือนเป็นคล้ายๆ กับหยดหมึกนะครับเป็นเหมือนกับใช้ผู้กันขีดนะครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ายาโยอิขายอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมครับอันต่อมานะครับแบบที่6นะครับก็จะเรียกว่า combination mark นะครับ combination mark เนี่ยก็เป็นเครื่องหมายที่ ผสมผสานกันทั้งภาพแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยอยู่ในภาพเดียวกันนะครับจะมีการผสมผสานกันทั้งภาพและตัวอักษรเนี่ยอย่างลงตัวอย่างเหมาะสมนะครับ อย่างเช่นภาพแรกเป็นตราสัญลักษณ์ของเลนะครับเลก็จะมีทั้งตัวอักษร L A Y นะครับแล้วก็มีกลมๆข้างหลัง สีเหลืองๆก็คงจะแทนถึงมันฝรั่งใช่ไหมครับหรือตราสัญลักษณ์ของทีวีไทยนะครับไทย PBS นะครับก็จะเป็นรูปนกเนาะแล้วก็มีข้อความว่าทีวีไทยด้วย ตราสัญลักษณ์แบบที่7นะครับเราก็จะเรียกว่าเทรดมาร์กนะครับเทรดมาร์กก็คือเครื่องหมายการค้านั่นเองนะครับเครื่องหมายการค้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงห้างร้านหรือว่าบริษัทหรือว่าบริการหรือว่าสินค้าต่างๆ ที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับที่ 2พุทธศักราช2543นะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย เทรดมาร์กเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทนะครับ ประเภทที่ 1 ก็คือเครื่องหมายการค้าโดยตรงเลยหรือว่าเทรดมาร์กโดยตรงเลยนะครับ ก่อนอื่นนักศึกษาเนี่ยต้องแยกให้ออกก่อนว่าอันไหนคือสินค้าอันไหนคือบริการนะครับ เครื่องหมายการค้าประเภทที่1เนี่ยก็จะใช้กับเฉพาะที่เป็นสินค้าเท่านั้นนะครับ อย่างเช่นเครื่องหมายการค้าของมาม่านะครับของกระทิงแดง ของ Biz Excel นะครับ เครื่องหมายการค้าแบบที่2นะครับก็คือเป็นเครื่องหมายบริการนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ Service Mark นะครับ Service Mark ก็เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าบริการของเรานั้นมีความแตกต่างจากบริการอื่นๆนะครับอย่างเช่น ตาสัญลักษณ์ของ SCB นะครับธนาคารไทยพาณิชย์ก็ให้บริการด้านการเงิน การบินไทยก็ให้บริการด้านการเดินทางนะครับ เครื่องบินเนาะ เทรดมาร์กแบบที่3นะครับก็คือเครื่องหมายรับรองหรือว่า Certification Mark นั่นเองนะครับ Certification Mark เนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองเนี่ยออกให้กับห้างร้านต่างๆนะครับอย่างเช่นบางที นักศึกษาเคยไปกินร้านอาหาร แล้วก็เจอตาสัญลักษณ์ที่เขียนว่าเปิดพิสดารแสดงว่าร้านนี้แม่ช้อยนางรำเนี่ยเคยมาทานแล้วแล้วก็รับรองว่าร้านนี้ อร่อยใช้ของดีนะครับหรือแม้แต่สัญลักษณ์เชลชวนชิมโดยหม่อมถนัดสีก็เหมือนกันนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเราจะพบในร้านอาหารจะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือว่าถ้าเป็นร้านอาหารที่ติดว่าธงฟ้าแสดงว่าร้านอาหารนี้เป็นร้านอาหารที่ราคาประหยัดนั่นเองนะครับนี่แหละคือเครื่องหมายรับรองนะครับเทรดมาร์กแบบสุดท้ายนะครับก็เป็นเครื่องหมายร่วมหรือว่า collective mark นะครับ รื่องหมายร่วมเนี่ยก็เป็นเครื่องหมายการค้าหรือว่าเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัท หรือว่าวิสาหกิจที่อยู่ในกลุ่มในเครือเดียวกันนะครับอย่างเช่นปูนซีเมนต์นะครับเขาก็มีเครือย่อยๆ หลายเครือนะครับก็คือมีหลายผลิตภัณฑ์เนาะเขาไม่ได้ทำแค่ปูนอย่างเดียวก็มีทั้งปูน มีทั้งกระเบื้อง มีทั้งกระดาษนะครับซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยก็อาจจะมีตาสัญลักษณ์ที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้เครือของ SCG นะครับดังนั้นถ้าเราดูในผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยมันก็อาจจะมีตา SCG ที่เป็นเครื่องหมายร่วมอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆด้วยนะครับ ซึ่งตราสัญลักษณ์ SCG เนี่ยก็จะใช้ร่วมกันในทุกผลิตภัณฑ์ในเครือนี้นะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือความหมายและประเภทของภาพสัญลักษณ์นะครับ ภาาสัญลักษณ์เนี่ยมีทั้งหมด 7 ประเภทนะครับนักศึกษาก็จะต้องทบทวนแล้วก็ต้องจำต้องแยกให้ออกให้ได้นะครับ ว่าแต่ละประเภทเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วก็เหมาะกับการใช้งานในลักษณะใดนะครับ ในหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้านะครับ เราจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของการจดทะเบียนนะครับ ซึ่งก็ถ้านักศึกษาพร้อมแล้ว ตอนนี้สามารถกดไปเรียนในหัวข้อต่อไปได้เลยครับ